สำหรับประโยค那这是什么一袋三百克แปลว่า แล้วนั่นอะไร คุณมีโคเคน300กรัม คำว่า那แปลว่างั้นคำว่า这แปลว่านี่ คำว่า是แปลว่าคือ คำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า一袋แปลว่าหนึ่งถุงคำว่า 300ภาษาจีนอ่านว่า ส้ไปคำว่ากรัมภาษาจีนอ่านว่าเือคำว่าเ的แปลว่าของ คำว่าเายีแปลว่าโคเคนสำหรับประโยค这不可能แปลว่า เป็นไปไม่ได้ คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า不แปลว่าไม่ คำว่า可能แปลว่าเป็นไปได้ คำว่า ซึ่งแปลว่าไม่วางอยู่หน้า จึงทำให้เปลี่ยนความหมายเป็น เป็นไปไม่ได้